วัสดีค่ะ เรามาถึงบทเรียนที่ 2 ของรายวิชาการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel กันแล้วนะคะ ในบทเรียนนี้มีชื่อว่า การใช้งานเบื้องต้น การกำหนดรูปแบบ การจัดการกับข้อมูล และการสร้างกราฟค่ะ ในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เริ่มฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กันมากขึ้นแล้วนะคะ ซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติการใน 4 หัวข้อด้วยกันได้แก่ ในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น การกำหนดรูปแบบและปรับแต่งเซลล์นะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก รวมไปถึงในเรื่องสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการสร้าง และปรับแต่งกราฟ ประเภทต่างๆไงล่ะคะ สำหรับหัวข้อแรกที่เราจะได้ฝึกปฏิบัติการในเรื่องของการใช้งาน Excel เบื้องต้น ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ในเรื่องของตารางข้อมูล Worksheet การเลือกเซลล์และกลุ่มเซลล์ การย้ายข้อมูล การคัดลอกข้อมูล การแทรกข้อมูล ลบข้อมูล ในเรื่องของการย่อขยายมุมมองการทำงาน การปรับขนาดความกว้าง ความสูงของคอลัมน์ และในเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการตึงแถวหรือคอลัมน์ค่ะ เรามาเริ่มศึกษาและฝึกปฏิบัติการกันเลยนะคะ ตามที่ได้อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของหน้าต่าง Excel ในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนั้น ผู้เรียนยังจำกันได้ไหมคะว่าส่วนประกอบของหน้าต่าง Excel ในแต่ละส่วน ใช้สำหรับทำหน้าที่อะไรบ้าง ซึ่งอาจารย์ได้อธิบายหลักการทำงานของแต่ละแถบเครื่องมือของหน้าต่าง Excel ไปแล้วนะคะ น่าจะคุ้นเคยและจำกันได้ดีแล้วใช่ไหมคะ เรามาเริ่มในส่วนของตารางข้อมูลและเวิร์กชีตเมื่อเราเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมา เราจะเจอกับหน้าต่างของเวิร์กชีตก็เปรียบเสมือนกับเป็นกระดาษหนึ่งแผ่น และในกระดาษแผ่นนี้ จะมีการแบ่งตารางออกเป็นช่องๆแต่ละช่องเราจะเรียกว่าเป็นเซลล์ค่ะ ในส่วนของขนาดตารางข้อมูลในแต่ละเวิร์กชีตนั้นนะคะ ถ้าเราพิจารณาในด้านคอลัมน์ก็จะเริ่มตั้งแต่คอลัมน์ A B C D ไปเรื่อยๆนะคะ แล้วคอลัมน์สุดท้ายนะคะ คอลัมน์สุดท้ายใน Excel นะคะ จะเป็นคอลัมน์ที่มีชื่อว่า X F D ค่ะ ถ้าเรามาจนถึงคอลัมน์ที่เป็น X F D นั่นหมายความว่าเรามีทั้งหมด16,384 คอลัมน์เลยนะคะ แล้วในส่วนของด้านโรนะคะ ในส่วนของด้านโรนะคะ ถ้าเราพิจารณาจากแถวที่ 1ได้ไปเรื่อยๆ แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 แถวที่ 4 แถวที่ 5 นะคะ และแถวสุดท้ายคืออะไร คะ แถวสุดท้ายนั่นหมายความว่าถ้าท่านมาถึงแถวสุดท้าย แสดงว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Excel มีจำนวนทั้งหมด 1ล้าน48,576 แถวเชียวนะคะ เรามาทำความรู้จักประเภทของข้อมูลที่นิยมใช้ใน Excel ซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะ โดยในที่นี้จะขอแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ประเภทหลักๆ ซึ่งเวลาที่เราใส่ข้อมูลลงในตารางก็จะแสดงผลแตกต่างกันค่ะ เรามาเริ่มจากข้อมูลประเภทแรกที่เป็นข้อความค่ะ สังเกตไหมคะว่าถ้าเราพิมพ์ข้อความไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือนามสกุลหรือข้อความใดๆ ลงไปในเซลล์แต่ละเซลล์นั้น ตำแหน่งของข้อความจะอยู่ชิดซ้าย ข้อความเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษร รวมไปถึงตัวเลขที่ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการคำนวณด้วยค่ะ แล้วถ้าเราต้องการป้อนข้อมูลตัวเลขให้อยู่ในรูปแบบของข้อความนั้น สามารถทำได้อย่างไรคะ สามารถทำได้โดยใส่เครื่องหมาย s ิงเกิลโ d ดเข้าไปนะคะ แล้วก็ตามด้วยตัวเลขค่ะ ถ้าเราใส่ตรงนี้เข้าไป ความหมายก็จะหมายความว่าตัวเลขนั้นเป็นข้อความเช่นเดียวกันค่ะ แต่ถ้าเป็นข้อมูลประเภทที่ 2 ที่เป็นตัวเลข เมื่อเราใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเข้าไปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าจำนวนหน่วยหรือคะแนน ตัวเลขต่างๆ เหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ได้ค่ะ ให้สังเกตนะคะว่าเวลาเราคีย์ตัวเลขเข้าไปโดยไม่ใส่เครื่องหมายซิงเกิลโคดจะเห็นได้ว่าตำแหน่งของตัวเลขจะอยู่ชิดด้านขวาค่ะ ข้อมูลประเภทที่ 3 นะคะ เป็นข้อมูลประเภทวันที่ ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะคะ แต่โดยปกติแล้วโปรแกรม Excel จะกำหนดค่าเริ่มต้น ให้เป็นวันเดือนปีคศนะคะ ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการกรอกข้อมูลวันที่ 1 เดือนมิถุนาปี 2019 นะคะ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะปรากฏเป็นวันที่ 1 มิถุนาตรงกับวันอาทิตย์นะคะ อันนี้คือเป็นตัวอย่างของข้อมูลประเภทที่ 3 ค่ะ ประเภทที่ 4 เป็นข้อมูลเรื่องของเวลาหรือ time นะคะ ซึ่งข้อมูลประเภทเวลาก็สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลได้หลายรูปแบบเช่นเดียวกันค่ะ เช่น เป็น ชั่วโมง นาทีชั่วโมง นาทีหรือวินาทีนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการกรอกว่าตอนนี้เวลา 16นาฬิกานะคะ 16นาฬิกา30 นาที ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นถ้าเป็นในรูปแบบของ AM PM ก็จะได้เป็น4นาฬิกา30นาทีในช่วงเวลา PM หรือช่วงเย็นนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลประเภทที่ 4 ค่ะ ข้อมูลประเภทสุดท้ายเป็นประเภทของสูตรคำนวณหรือฟังก์ชันค่ะ สูตรคำนวณหรือฟังก์ชันใช้สำหรับในการคำนวณตัวเลขต่างๆนะคะ ซึ่งเวลาเราจะใช้ในเรื่องของสูตรคำนวณหรือคอลัมน์ เราก็จะใช้เครื่องหมายเท่ากับนำหน้า แล้วก็จะบอกว่า 12บวกกับ 45 ตรงนี้ก็จะได้เป็นผลลัพธ์ออกมานะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของ ข้อมูลประเภทสูตรคำนวณหรือฟังก์ชันค่ะ